เฮ้ยใกล้ถึงงานรับน้องแล้วอะแต่เรายังหาร้านข้าวไม่ได้เลยอะร้านข้าวแถวนี้ก็ไม่ค่อยอร่อยเลยอะร้านที่นายไปหามาแถวบ้านใหม่เป็นไงบ้างนนเฮ้ยวันนั้นเราไปกินมามันเราท้องเสียวะแล้วร้านแถวหอเองอะเม่งเป็นไงบ้างวะ มันก็อร่อยนะแต่ว่าแพงอะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่วะเอ๊ะแล้วเอาไงอะแซมข้าวกล่องเราไม่ชอบกินผัดกะเพราอะไม่มีทุกร้านเลยเผ็ดชิบหายเอาอะไรดีอะเราได้ทำออกครับ น้อยเอาแพ้ไม่ใช่เออเนี่ย เราไปเจอเว็บเว็บหนึ่งมา มันสามารถสั่งอาหารได้หลายอย่างนั้นเราไปสั่งกับเว็บนี้เลยนะไปลันช์บ็อกซ์สวิตมาส่งแล้วครับ motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.